IT for English โมดูล5การเรียนรู้ภาษา ผ่านระบบเครือข่ายทางสังคม ของระบบเครือข่ายทางสังคม ถ้าถามว่าสื่อโซเชียลมีเดียมีความสำคัญยังไงเนาะก็บอกว่าก็คือตอนนี้ใช้อีเมลทุกวันนะคะเพื่อติดต่องานกับลูกค้าเนาะแล้วก็พวกโซเชียลเนี่ยสามารถทำให้เราติดตามข่าวสารได้ง่ายขึ้น สามารถทำให้เรากระจายข่าวสารได้ง่าย ขึ้นกับทุกๆ คน เพราะว่าตอนนี้ทุกๆ คนก็ อย่างที่เห็นก็คือค่อนข้างจะใช้สื่อกันเยอะมากขึ้นนะคะ และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นประโยชน์ทางด้านการใช้ภาษา เพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมี YouTube นะคะ หรือว่า Instagram ที่ค่อนข้างจะให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ค่อนข้างเยอะขึ้น ค่ะ ก็สำหรับคำว่า social network นะคะ มีความสำคัญยังไงบ้าง ในความรู้สึกส่วนตัวก็คือ มีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ใกล้กับคนที่เรารักได้มากขึ้นนะคะ อย่างเช่นว่าถ้ามีเพื่อนอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะ ส่วนตัวน้ำก็คือจะใช้ Facebook ใช้ไลน์อย่างเงี้ยค่ะในการติดต่อถามว่าสบายดีไหมเป็นยังไงบ้าง แล้วมันง่ายมากเลยที่เราสามารถที่จะเห็นหน้าคนที่เราคุยด้วยได้ ส่งรูป ส่งวิดีโอคอลทุกอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไกลระยะทางนะ แต่ว่าความรู้สึกหรือว่าการติดต่อสื่อสารเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ไกลจากกันอะไรเงี้ยค่ะสำหรับในชีวิตประจำวันถามว่าใช้อะไรบ้างนะคะก็คือคิดว่าน่าจะใช้เหมือนคนทั่วไป ก็คือมีทั้ง Facebook Line แล้วก็ Instagram นะคะ โดยปกติแล้ว Facebook นอกจากจะใช้เพื่อที่จะดูชีวิตความเป็นไปของเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้มันง่ายที่เราสามารถที่จะอ่านข่าว ข่าวสารต่างๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยจะมีคนแชร์ความรู้ดีๆผ่าน Facebook ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็ได้นั่งอ่านเพลินๆแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้เราก็สามารถใช้สื่อนะคะในการเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นอย่างเช่น YouTube นะคะจะมีอาจารย์ต่างชาติมากมายที่อัดวิดีโอแล้วก็จะสอนภาษาอังกฤษในนั้น เราก็สามารถไปค้นคว้าตรงนั้นได้ หรือแม้แต่ใน Instagram ใน Facebook เองนะคะก็จะมีเพจที่ให้ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษเนาะที่จะให้อย่าง Instagram ก็จะมีเหมือนกันลองไปสืบค้นดู ก็ทำให้เราได้ความรู้จากตรงนั้นได้มากขึ้นนะคะ เพราะว่าบางคนอย่างเช่นดารา ก็ได้ค่ะดาราบางคนจะใช้ภาษาอังกฤษในการโพสต์ แล้วก็สามารถเรียนรู้ตรงนั้นได้ว่า เอ๊ะเขาจะใช้ในวอร์ดดิ้งยังไง ก็เหมือนว่าเป็นประสบการณ์ซึมซับเรื่อยๆ มากกว่าค่ะ ถ้าถามว่าเราสามารถที่จะเรียนภาษาอังกฤษผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ไหมนะคะ ก็คือตอบว่าได้ค่ะ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คือจะ follow เว็บเพจนะคะหรือว่าใน Instagram นะคะจะมีเหมือนคนที่เขาคอยสอนภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะ follow พวกพวกคนเหล่านี้ค่ะแล้วก็จะเห็นคำศัพท์เห็นเฟซเห็นวลี เห็นประโยคต่างๆ แล้วเราก็จะได้เอามาใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการฝึกภาษาอังกฤษแบบเพลินๆ แล้วก็ไม่เครียดด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดรสรินยาคติยะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ หรือ IT for English ในโมดูลที่ 5สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึง การเรียนรู้ภาษาผ่านระบบเครือข่ายทางสังคม เราไปชมรายละเอียดกันเลยนะคะ เครือข่ายทางสังคม หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างเครือข่าย ในการตอบสนองความต้องการทางสังคม ที่มุ่งเน้นในการสร้าง และสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่าย หรือความสัมพันธ์ทางสังคม ในกลุ่มคนที่มีความสนใจ หรือมีกิจกรรมร่วมกัน บริการเครือข่ายทางสังคม จะให้บริการผ่านหน้าเว็บ และให้มีการตอบโต้กันระหว่างผู้ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต เครือข่ายทางสังคม เกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต จากเว็บ 1.0 หรือเว็บเนื้อหา มาสู่เว็บ2.0 หรือเว็บเชิงสังคม ซึ่งจุดเด่นของเว็บ2.0 คือ การที่ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตได้เอง โดยไม่จำกัดว่า จะต้องเป็นทีมงานหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ ซึ่งเรียกว่า user generate content ข้อดีของการที่ผู้ใช้เข้ามาสร้างเนื้อหาได้เองทำให้มีการผลิตเนื้อหาเข้ามาเป็นจำนวนมาก และมีความหลากหลายของมุมมองความคิด เพราะจากเดิม ผู้ดูแลจะเป็นคนคิด และหาเนื้อหามาลงแต่เพียงกลุ่มเดียว เราสามารถแบ่งเครือข่ายทางสังคม ที่ให้บริการตามเว็บไซต์ ตามขอบเขตของการใช้งาน โดยดูที่วัตถุประสงค์หลักของการเข้าใช้งานได้ 7 ประเภท ประเภทแรกคือโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับการสร้างและประกาศตัวตนหรือ Identity Network เครือข่ายสังคมประเภทนี้ ใช้สำหรับให้ผู้เข้าใช้งานเนี่ยได้มีพื้นที่ในการสร้างตัวตนขึ้นมาบนเว็บไซต์ และสามารถที่จะเผยแพร่เรื่องราวของตนผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยลักษณะของการเผยแพร่อาจจะเป็นรูปภาพวิดีโอ การเขียนข้อความลงในบล็อก อีกทั้งยังเป็นเว็บที่เน้นการหาเพื่อนใหม่ หรือการค้นหาเพื่อนเก่าที่ขาดการติดต่อกันไป ซึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์กประเภทนี้อาจใช้ได้ใน 2 รูปแบบ รูปแบบแรกก็คือบล็อก บล็อก เป็นชื่อเรียกสั้นๆของเว็บบล็อก ซึ่งมาจากคำว่าเว็บ รวมกับคำว่าล็อก บล็อกเป็นเหมือนที่บันทึกข้อมูลดังนั้น บล็อก จึงเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ ที่ใช้เก็บบันทึกเรื่องราว หรือเนื้อหาที่เขียนไว้ โดยเจ้าของ ซึ่งอาจจะเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ โดยทั่วไปจะมีผู้ที่ทำหน้าที่หลักที่เรียกว่าบล็อกเกอร์เขียนบันทึก หรือว่าเล่าเหตุการณ์ที่อยากจะให้คนอ่านได้รับรู้ หรือเป็นการเสนอมุมมองและแนวคิดของตนเอง ใส่เข้าไปในบล็อกนั้นก็ได้ค่ะ Identity Network ประเภทที่ 2 ก็คือ Microblock เครือข่ายสังคมประเภทนี้ มีลักษณะเด่นโดยการให้ผู้ใช้โพสต์ข้อความสั้น ผ่านเว็บผู้ให้บริการ และสามารถกำหนดให้ส่งข้อความนั้นไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เช่น Twitter ค่ะ s o c i a l ลเน็ตเวิร์กประเภทที่ 2 มีเพื่อให้ผู้ใช้สร้างและประกาศผลงานหรือ Creative Network เครือข่ายสังคมประเภทนี้ เป็นสังคมสำหรับผู้ที่ต้องการแสดงออกและนำเสนอผลงานของตัวเอง สามารถแสดงผลงานได้จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจะมีเว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่เสมือนเป็นแกลเลอรี่ ที่ใช้จัดโชว์ผลงานของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอรูปภาพหรือเพลง อีกทั้งยังมีจุดประสงค์หลัก เพื่อแชร์เนื้อหาระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์ ที่ใช้ฝากหรือแบ่งปัน โดยใช้วิธีเดียวกันกับเว็บที่ฝากภาพ แต่เว็บนี้เนี่ยจะเน้นเฉพาะไฟล์ที่เป็นมัลติมีเดีย ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ก็ได้แก่ YouTube Multiply และ Photo Bucket เป็นต้นค่ะ โซเชียลเน็ตเวิร์กประเภทที่ 3 มีไว้สำหรับคนที่มีความชอบในสิ่งเดียวกัน หรือ passion network เป็นเครือข่ายทางสังคมที่ทำหน้าที่ในการเก็บสิ่งที่ชอบไว้บนเครือข่าย เป็นการสร้างเหมือนที่ขั้นหนังสือออนไลน์หรือออนไลน์บุ๊กมาร์กิ้งมีแนวคิดเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเก็บหน้าเว็บเพจที่เราขั้นไว้ เพื่อที่จะได้เป็นการแบ่งปันให้กับคนที่มีความชอบในเรื่องเดียวกัน สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการเข้าไปหาข้อมูลได้ค่ะ และนอกจากนี้ยังสามารถโหวตเพื่อให้คะแนนกับที่ค่าหนังสือออนไลน์ที่ผู้ใช้คิดว่า มีประโยชน์และเป็นที่นิยม ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายทางสังคมรูปแบบนี้ก็ได้แก่ Dick, s i e k e Ning, Delicious, Catch และ Reddit เป็นต้นค่ะ Social Network ประเภทที่ 4 เป็นเหมือนเวทีสำหรับทำงานร่วมกันหรือ Collaborative Network เป็นเครือข่ายทางสังคมที่ต้องการความคิด ความรู้และการต่อยอดจากผู้ใช้ที่เป็นผู้มีความรู้ เพื่อให้ความรู้ที่ได้เนี่ยออกมามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเกิดการพัฒนาในที่สุด คนที่เข้ามาในสังคมนี้ มักจะเป็นคนที่มีความภูมิใจที่ได้เผยแพร่สิ่งที่ตัวเองรู้ และทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อรวบรวมข้อมูลความรู้ในเรื่องต่างๆในลักษณะของเนื้อหาทางวิชาการ ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ สินค้าหรือบริการ โดยส่วนใหญ่ มักเป็นนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมในลักษณะนี้ ก็เช่นวิกิพีเดีย Google Earth และ Google Maps เป็นต้นค่ะ Social Network ประเภทที่ 5 เน้นประสบการณ์เสมือนจริงหรือ Virtual Reality ค่ะ เครือข่ายทางสังคมประเภทนี้ มีลักษณะเป็นเกมออนไลน์ ผู้ใช้สามารถเล่นเกมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์ที่เป็นที่นิยม มีลักษณะเป็นเกม3มิติ ที่ผู้ใช้สร้างตัวตนตามบทบาทในเกม ผู้เล่นสามารถติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่น ๆ ได้เสมือนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง สร้างความรู้สึกสนุกเหมือนได้มีสังคมของผู้เล่นที่ชอบในแบบเดียวกัน อีกทั้งยังมีกราฟิกที่สวยงาม ดึงดูดความสนใจ และมีกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เล่นรู้สึกบันเทิง เครือข่ายทางสังคมแบบโลกเสมือนก็เช่น Second Life Audition Ragnarok ปังย่าและ World of Warcraft เนตเวิร์กประเภทที่ 6 เป็นเครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ หรือ Professional Network เป็นเครือข่ายทางสังคมเพื่อการงาน โดยจะเป็นการนำประโยชน์จากเครือข่ายทางสังคม มาใช้ในการเผยแพร่ประวัติหรือผลงานของตนเอง และการสร้างเครือข่ายกับผู้อื่น นอกจากนี้บริษัทที่ต้องการคนมาร่วมงาน สามารถเข้ามาหาประวัติของผู้ใช้ ที่อยู่ในเครือข่ายสังคมนี้ได้ ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ก็ได้แก่ LinkedIn เป็นต้นค่ะ Social Network ประเภทที่ 7 เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อการระหว่างผู้ใช้หรือ Peer to Peer เป็นเครือข่ายสังคมแห่งการเชื่อมต่อกัน ระหว่างเครื่องผู้ใช้ด้วยกันเองโดยตรง จึงทำให้เกิดการสื่อสารหรือว่าแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และตรงถึงผู้ใช้ทันที ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมประเภทนี้ก็ได้แก่ BitTorrent ค่ะ จะเห็นได้ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้ ในคลิปต่อไป เราจะมาดูการถึงความเชื่อมโยงของโซเชียลเน็ตเวิร์กและการศึกษาสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ